สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะที่มารับชมคลิปนี้คลิปนี้ผมมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของความแตกต่างระหว่างเซิร์ฟเวอร์ PVE กับเซิร์ฟเวอร์ PVP ซึ่งก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทางของเซิร์ฟเวอร์ไทย จะ มีเซิร์ฟเวอร์ PVP ไหม เพราะว่าเขายังไม่บอกรายละเอียดอะไรมาเลย ตอนนี้นั้นวันที่ผมอัดคลิปเนี้ยสองเซิร์ฟเวอร์เนี้ยความแตกต่างมัน เอาเอาความ เหมือนกันก่อนแล้วกันมันเหมือนกันทุกอย่างทุกระเบียดทุกกระเบียดนิ้วเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงดันทำระบบนู่นเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างลงดันลงวอเหมือนกันเลย แล้วก็การอินสแตนต์แมชชิ่งเนี่ยนสแตนต์นะฮะอินสแตนต์แมชชิ่งไปการลงดันจับคู่ปาร์ตี้อัตโนมัติ ไม่ว่าเราจะลงดันหรือลงแพทเทิร์นกาวลงคอเซสซองโฮงอะไรพวกนี้มันจะอยู่ในพูเดียวกันกับของทุกเซิร์ฟเวอร์เลยก็คือคนในเซิร์ฟเวอร์ของ PP ก็สามารถมาจอยเราด้วยได้ด้วยผ่านการอินสแตนทุกอย่าง จุดที่แตกต่างกันของระหว่าง2เซิร์ฟเวอร์นี้มีอยู่เรื่องเดียวเลยครับ นั่นคือหมายถึงตัวระบบเกมนะฮะก็คือเรื่องของการ PK คนตามแมปในอดีตเนี่ย การ PK คนตามแมปเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าโดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลำคาญ บางคนอาจจะชอบ แต่ตัวตัวผมเนี่ยลำคาญว่าเอ๊ะฉันก็ฉันอยู่ของฉันดีๆ ทำไมต้องมาตีกันด้วย บางทีก็แบบเราตัวยังเด็กยังเล็ก ทำไมต้องเอาตัวเก่งๆ มาตบเราด้วยอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันน่าเบื่อ ในความรู้สึกตัวตัวนะ แต่บางคนอาจจะไม่ใช่บางคนก็อาจจะแบบเฮ้ยมาตีกูตอนเด็กตายใช่ไหมเออกูจะจำไว้จำไว้เดี๋ยวตอนโตกูเอามาเอาคืนบ้างโอเค มันก็เป็นสิทธิ์ของคุณที่จะคิดอย่างนั้น คุณอาจจะชอบงนั้นก็โอเคผมเชื่อว่าผู้เล่นเก่าๆหลายๆท่านเลยแล้วก็ทั้งผู้เล่นที่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนแล้ว แล้วก็เลิกไปนานมาแล้วเลยเนี่ยหรือท่านผู้เล่นที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้เลย ที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์แนว PVE มาตลอดเนี่ยก็จะมีความรู้สึกคล้ายๆกับผมแหละผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะคือจะไม่ชอบการ PK ตามแมปสักเท่าไหร่เพราะว่ากฎอะไรมันไม่เอื้อในการเล่น แต่เมื่อเร็วๆนี้ผมกับเพื่อนได้มา ประชุมกันแล้วก็มาคุยกันว่า เอ๊ะ เราจะไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนดี มีเพื่อนคนหนึ่งเขาเสนอว่าอยากให้ไปเซิร์ฟเวอร์ PVP ดู เพราะว่ามันเราได้เล่นคอนเทนต์ของเกมครบๆมากกว่า ผมก็ถามแล้วก็บวกกับการหาข้อมูลเพิ่มเติมก็พบว่าในของเทล่าปัจจุบันเนี่ย กฎของการ PK คนตามแบบเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับ ผมจะได้เรียงลำดับมาเป็นข้อๆนะ อันดับแรกก็คือ เมื่อก่อนเนี่ยเราสามารถเอาตัวไปยืนดักตบเด็ก หน้าเมืองได้ แต่ปัจจุบันเราทำอย่างนั้นไม่ได้แล้ว เพราะเกมมันกำหนดไว้ว่าคนที่จะ PK ผู้เล่นท่านอื่นนั้น เป้าหมายต้องทั้งตัวเราต้อง 65 และเป้าหมายก็ต้อง 65 กล่าวคือต้องเลเวลตันแล้วนั่นเอง จึงจะไปตีเขาได้ วิธีการตีเปิดหัวแดงก็คือ มันจะเป็นบัฟคล้ายๆเงี้ยเราลากออกมาบนช็อตคัทก็ได้หรือจะกดเอาจากในนี้ก็ได้แล้วกดใช้ชึบ เป็นท็อปเกิลนะฮะเปิดสถานะหัว แดงเราก็สามารถไป ตีเป้า หมายได้ละเช่นผมอยากจะตี ไอ้ คน เนี้ย ผมก็เปิดหัวแดงเลย คลิก คลิกเสร็จซอยยิงๆเลยตี มัน เปิดตุ่มตับตุ่มตับตามใจ ชอบ ประมาณนั้น นี่ คือกฎอัน แรกที่เปลี่ยนไป คือ ต้อง 65แล้วทั้งคู่จะ ตี กัน ได้ อันที่ 2 นี่เขาเปลี่ยนไปก็คือเพิ่มเซฟโซน เซฟโซนในที่นี้คือพื้นที่ที่ไม่สามารถทีเคกันได้ มันก็มีในเมือง แล้วก็บริเวณหน้าดันทั้งหลายแหล่ ทุกดัน จะมีไม่สามารถ PK กันได้ กิจวัตรโดยส่วนใหญ่ของผู้เล่นทั่วไปแล้วมันก็จะอยู่ในเมืองครับกิจวัตรเลยนะ มาซื้อขายของมาเติมนู่นนี่มากดทำของก็ทำในเมืองกัน กับ 2 ก็คือไปลงดันหาของหา นู่นหานี่ เก็บเวลก็ไปลงดันหาของก็ลงดันอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็ตัวเกมันก็จะมีใบวาร์ปเราสามารถซื้อได้จากสเปเชียลเมอร์เชนไปทุก ไปบทว่าปั๊บมันจะไปโผล่ที่หน้าดันทุกดัน เราก็จะไม่เจอกับการ PK ก็คือคล้ายๆว่าชีวิตส่วนใหญ่ของ ของเราเนี่ย ไม่เจอการ PK เลย ถึงแม้จะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ PVP ก็ตาม อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเก็บเวลทำเควสในช่วงที่เรายังตัวเด็กๆเนี่ยเขาก็มาตีเราไม่ได้เพราะเรายังไม่หกไม่หกสิบห้าเกมนี้ถึงจะทำเควสทั้งหมดของของของระบบนะฮะมันก็ยังไม่หกสิบห้านะฮะต่อให้คุณทำทุกเควสในในโลกนี้เลยมันก็ไม่หกสิบห้าเพราะฉะนั้นวางใจได้เลยว่าตราบใดที่คุณยังทำเควสเก็บเวลงงเงงงงสนุกสนานไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะไม่ โดนตีแน่นอนเพราะคุณยังไม่65อันนั้นคือเรื่องที่ 2 เรื่องที่3ที่กฎที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือ ค่ากรรมหลังจากการฆ่าคน เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีค่ากรรมอยู่ เช่นว่าเราไปฆ่าคนหนึ่งคนจะติดค่ากรรม100 แต้ม ค่ากรรมนี่จะลดได้ก็ต่อเมื่อยืนออนไว้เฉยๆเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงลดสิบอะไรเงี้ย หรือไม่ก็ไปลงดันมันก็จะลดเร็วขึ้นหน่อยนึงประมาณนั้นก็คือแล้วก็ถ้าค่ากรรมเราเพิ่มเยอะ มันก็จะมีดีบัฟจากทางระบบมาใส่ในตัวเราเป็นช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งจนกว่าค่ากรรมจะลดลง ดีบัฟนั่นก็จะเป็นพวกลดความสามารถเราเช่นลด power ลด endurance เปอร์์เซ็นตอะไรมาเนี้ยหรือ ลด attack speed เปิดใช้คลังไม่ได้ กดวาร์ปไม่ได้ กดคุยกับ NPC เพื่อจะเปิดโบรกเกอร์ไม่ได้ อะไรประมาณนั้นก็คือดีบัฟมันก็เป็นระดับขั้นไปยิ่งค่ากรรมมากก็โดนติดโทษมาก อันนี้คือเรื่องในอดีต ปัจจุบันเขาเปลี่ยนแล้ว เนื่องจากเหตุผลตามข้อหนึ่งข้อ 2อ่ะมันทำให้ผู้เล่นที่ชื่นชอบในการ PK เนี่ยเขารู้สึกเบื่อว่าเฮ้ยอะไรมาโปรเทคกันมากเกินไป น่าเบื่อว่าไม่นกเลย ตัวบริษัทเขาก็เลยทางผู้พัฒนาเขาก็เลยคิดมาเออถ้าจะทำอย่างนั้นเฉยๆมันคงจะน่าเบื่อไปเราเปลี่ยนเรื่องเรื่องของค่ากรรมเลยดีกว่า เปลี่ยนให้เป็นตีกันยังไงก็ไม่ติดค่ากรรมค่ากันตามสบาย เอาที่เท่าที่พอใจ เอาที่สบายใจเลย ประมาณนั้น ปัจจุบันนี้เปลี่ยนอย่างนั้นฮะ คือไอ้เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยผม สอบถามมาจากผู้เล่นเซิร์ฟเวอร์ PVP สองท่าน ก็ซึ่งสองท่านนี้ก็ไม่ได้รู้จักกัน หรอก ตอนแรก ผมไปถามอีกคนนึงมาผมก็ได้ข้อมูลอันเนี้ยมา ผมก็ตอนแรกตกใจเฮ้ยมันจะ เป็นไม่ได้เหรอไม่จริงมากผมก็ไม่เชื่อผมก็เลยไปถามอีกคนนึงดูปรากฏว่าเขาก็ให้ข้อมูลที่ตรงกันเป๊ะเลย ก็เลยว่าเออเขาปรับมาอย่างนี้จริงๆเหรอเอออย่างนี้ก็ก็อย่างนี้สิเออก็โอเค คือมันมีพื้นที่ เหลือไว้ให้เล่นสำหรับกลุ่มที่ชอบ PK ในขณะเดียวกันเขาก็กันป้องกันพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้ให้ผู้เล่นที่ไม่ชอบ PK ได้ เล่น มีพื้นที่เล่นเหมือนกันใน เซิร์ฟเวอร์เดียวกันได้ บางคนอาจจะสงสัยอ่ะแล้วอย่างนี้ไปเล่น เซิร์ฟเวอร์ PVE แต่ต้นเลยไม่ดีกว่าเลยไม่ ต้อง เจอการ PK อยู่ ผมก็จะตอบว่าเอาตอบแบบประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกส่วนตัว แล้วกัน ในช่วงชีวิตมาผมมาเนี่ยเอาช่วงชีวิตในการเล่นเทล่าแล้วกัน5ปีเนี่ยผมเล่นมาอยู่เซิร์ฟเวอร์ PE มาตลอด ผมรู้สึกเบื่อกับการที่ต้องออกไปโดนคนฆ่าหน้าเมืองอะไรเงี้ยผมก็เลยเล่น PVE เพราะผมเบื่อ ผมก็เคยใช้คำว่าผมเคยชินกับการดำรงชีวิตอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ PVE มาเป็นเวลานานจนเกินพอละ ครั้งนี้ได้มีโอกาสออก สตาร์ทใหม่เฟรชสตาร์ทใหม่เนี่ย ในเซิร์ฟเวอร์ไทย พอดีมีเพื่อนเขาเสนอมาว่าเฮ้ยไปลองเล่น PVP สิ น่าสนุกนะ เราก็เลยปิ้งขึ้นมา แล้วพอดีก็ได้ทราบบทที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็บอกว่าเราก็คิดมาคิดคิดไปคิดมาเออมันก็เข้าท่าดีนะเพราะในมันคนเรามันจะมีโมเมนต์แบบหมันไส้อยากจัดแม่งอะ อยาก ตบมันนะประมาณนั้นนะเออแต่ถ้าอยู่เซิร์ฟเวอร์ PE นี่เราทำอะไรไม่ได้นะแต่ถ้าเซิร์ฟ PK เรายังมี โอกาส ได้ใช้ คอนเทนต์นี้บ้างผมเลยตัดสินใจเออ ไป PVP ก็ไม่เลวเนาะในคณาเดียว กันผมก็ผมกับเพื่อนก็มีทาง หนี ทีไล่ไว้ แล้ว ในกรณีที่เกิดว่าเราไปอยู่ในสังคม PVP เซิร์ฟเวอร์ PVP แล้วมันไม่สนุกเราไม่ชอบ ตัวเทล่าเองนะฮะมันจะมีไอเทมอยู่อันหนึ่งเขาเรียกว่าใบย้ายเซิร์ฟ เอาไม่ใช่ นี่มัน แฟชั่นออกไงเลยเทล่าช็อปอะไรวะอ๋อนี่ขออภัย ไม่ได้ใช้ นานลืมมี ทางหนีที่ไล่แล้วละ นั่นคือใบย้าย เซิร์ฟ มันก็ย้ายไปได้ทั้งหมด แหละ ทั้งตัว ละครของอะไร เงี้ย ย้ายไปได้เลย เอออย่างไรวะ อัน นี้ มั้ง เออใช่199 ทาวเลอร์ ไม่แพงนะเพราะว่ามันราคาที่เท่ากันกับพวก ไอเทม ประเภท เปลี่ยนชื่อหรือไม่ก็เพิ่มสล็อตตัวละครเลย ซึ่งราคาของพวกนี้เนี่ยเปลี่ยนเอาร้อยเก้าเก้านี้ก็ร้อยเก้าเก้านี้ก็ร้อยเก้าเก้าเรทนี้ไม่ ไม่ ถือว่าแพงเลยถูกกว่าการซื้อขยายคลัง ขยายโกดังซะอีกนี่ขกโกดังทั้งสองสองสี่เก้าเนี่ยราคาไม่แพงใบย้ายเซิร์ฟนี่ใบย้ายเซิร์ฟสุดท้ายเอาลงลงลงมานี่อันนี้ใบย้ายเซิร์ฟนี่ฮะ 199ก็เนี้ยยินทางหนีที่ไล่ไว้แล้วราคาไม่แพงถ้าเราไม่ชอบ เราก็ย้ายกลับได้ แต่ถ้าเราอยู่ปักหลัก อยู่ PVE แต่ต้นเนี่ยเราขาดอัตราลดประมาณนั้น อันนี้ผมไม่ได้มาชักชวน ให้คนไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ PVP นะ ผมแค่จะมาบอกมาอัปเกรด ไม่อัปเดตขออภัย มาอัปเดตข้อมูลให้ทราบว่าปัจจุบันกฎของเกมมันเปลี่ยนไปแล้ว เพราะฉะนั้นข้อมูลเก่าๆความรู้เก่าๆเนี่ยเราจะใช้ไม่ได้แล้วในปัจจุบันจากจากอดีตมันเปลี่ยนไปเยอะมาก และอย่างหนึ่งของที่เล่นในเซิร์ฟเวอร์ EU นะฮะการคอนเทนต์อันหนึ่งมันจะมีคอนเทนต์อยู่2อย่างอันแรกคือการ GVG การประกาศตีกิลกันกันะเช่น กิลเราเกิดไปมีปากเสียงกับอีกกิลหนึ่งอะเหม็นหน้ามันอะกูอยากจัดมันอะในมันมีทั้งใน2เซิร์ฟเวอร์ นะก็ทำได้ก็คือการประกาศตีกิลกัน ยกพวกตีกันเลยประมาณนั้นเขาเรียกยกพวกตีกันตีกันได้ทั้งทุกแมปเลย ไม่มียกเว้น รู้สึกจะยกเว้นเฉพาะเวลิก้าอย่างเดียวนะห้ามตีแต่เมืองอื่นได้ตีได้หมดเลย คือเจอสมมติเจอกันเมืองเด็กเนี่ยก็เอาซัดกันได้เลยในการประกาศระหว่าง2กิลเนี่ยตีเจอที่ไหนจัดกันที่นั่น ในเซิร์ฟเวอร์ EU เนี่ย ไอคอนเทนต์อันนี้เนี่ย ถ้าเป็นในเซิร์ฟเวอร์ PVP ไม่ค่อยมีใครเล่นกันเลย มันมันน่าเสียดายนะเกมอุตสาหทำมา แต่ถ้าในเซิร์ฟเวอร์ PVP เนี่ยจะเห็นอยู่ปรับรายว่ามีเล่นกันอยู่ปรับรายคอนเทนต์ตัวนี้นะครับฟีเจอร์ตัวนี้แล้วกัน ส่วนอีกอันนึงก็คืออระบบ Civil War หรือ Civil Unrest ประมาณนั้นผมจำชื่อไม่ค่อยได้ เป็นระบบชิงเมืองแบบใหม่ที่เพิ่งพัฒนาเข้ามา เมื่อก่อนเนี่ยเราจะชิงเมืองมันจะเป็นแบบโหวตแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนมา2อสาครั้งแล้วระบบชิงเมืองเนี่ยอันใหม่เนี่ยสนุกมากเลย เป็นสเกลการต่อสู้ขนาดใหญ่ ถ้าคุณมีกิลคุณก็มีสิทธิ์การมีสิทธิ์ลงลงการแข่งขันอันนี้เราจะสู้กันแบบคนเป็นร้อยบนแผนที่เดียวกันมันไหมล่ะ คนเป็นร้อยแล้วไม่จำกัดจำนวนอะไรประมาณนี้ ผมจะไม่สปอยมากแล้วกัน เดี๋ยวกะว่าจะเก็บเรื่องของซีวิลเลสเอาไว้ทำอีกคลิปหนึ่ง เอาเป็นว่า วอมันแน่นอน วอเป็นวอใหญ่ของเนี่ยของระบบเลยในปัจจุบันนะ ของรางวัลเยอะแยะมากมาย ยิ่งถ้าได้ระดับสูงๆ ก็ยิ่งได้ได้ของดรอปมีทั้งของดรอปจากพื้นที่ในพื้นที่ด้วย แล้วก็ของดรอปจากรางวัลลำดับแรงที่เราทำได้ตอนจบหมดเวลาบอกไว้เท่านี้แล้วกัน การมีกิลมันก็สามารถเนี่ยเราได้ได้รับผลประโยชน์เนี่ยอ้ออีกอันหนึ่งการที่เรามีกิลเนี่ยรูปแบบประโยชน์ของกิลเนี่ยมันปรับแล้วด้วยในแพทแพทหลังๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยอยู่ในกิลแค่แชทเชิดชวนตีง่ายนั่นเองแต่พอมาแพทหลังๆเนี่ยมันปรับให้ การที่อยู่ในกิลเนี่ยเราจะสามารถได้บัฟจากกิลด้วยบัฟก็เพิ่มค่าสเตตัสต่างๆเยอะแยะอย่างนั้นิดอย่างน้นหน่อย แต่ถ้ามันเพิ่มมันก็เพิ่มอ่ะมันก็ได้เปรียบใช่ไหมดีกว่าคนที่มีกิลอ่ะประมาณนั้น แต่ว่าการที่ได้บัฟไอ้พวกนี้มาแล้ว ก็ ต้อง อัปเกรดเลเวลคิวด้วยเนาะก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงกันกับระหว่างคนในกิลแหละช่วยกันทำเควสทำนู่นทำนี่เพิ่มขึ้นมา ถามว่าอัพยากไหมเลเวลคิวไม่ยากแค่ว่าต้องอาศัยคนแล้วก็ใช้เวลา นิดหน่อยโดย ประมาณนั้นโอเค ก็รายละเอียดก็มีประมาณนี้นะฮะที่ผมจะมาพูดให้ฟังในเรื่องส่วนใหญ่จะไปเน้นในเรื่องของการ PK ซะมากกว่า ก็ตรงตามหัวข้อคลิปนะผมคิดว่า เพราะว่าความแตกต่างของ2เซิร์ฟเวอร์นี้คือ เรื่องของการ PK อย่างเดียวจริง ๆ เรื่องของการ PK อย่างเดียวจริงๆก็คือ PVE ไม่มี PVP มีแค่นั้นฮะแล้วก็ผมก็อธิบายรายละเอียดของการ PK แบบใหม่ไปแล้วด้วยว่ามันเป็นยังไง ผมมองว่ามัน มันโอเคนะ ถึงแม้มันจะไม่โอเค สุดสำหรับสายที่ชื่นชอบ PK แล้วมันก็ไม่โอเค สุดสำหรับสายที่ชื่นชอบการลงดัน แต่ผมผมมองว่าเขาเฉลี่ยมาให้ ให้พอแบบมีทางหนีทีไล่มีที่ให้เลือตาอ้าปากได้ ผมว่ามันใช้ได้นะ พอใช้ได้เลยแหละ ไม่หนักจนกระทั่งเล่นกันไม่ได้เลย ไม่โดนกดหัวจนไม่มีที่อยู่นี่มันก็ไม่ใช่ หรือจะแบบสุขสบายเกินไปไม่มีความตื่นเต้นเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เหมือนกัน ผมว่าเขาเฉลี่ยมันดีนะในในเรื่องนี้เพราะนี้ผมไม่ได้ว่าผู้เล่นที่ชอบในเซิร์ฟเวอร์ PVE นะฮะไม่ไม่ไม่ได้ว่าเลยนะฮะไม่ได้ว่าเลย เดี๋ยวจะหาว่าผมมายังไงกับเซิร์ฟเวอร์ PVE ไม่ใช่ฮะโอเคมาอัปเดตข่าวคราวข่าวสารข้อมูลที่มันล่าสุดแล้วให้ให้ฟังท่านเองเพื่อให้ท่านได้ใช้ข้อมูลส่วนนี้ในการตัดสินใจเลือกเลือกเล่นเซิร์ฟเวอร์ อันใดอันหนึ่งเผื่อ จะได้ตรงจริตของตัวเองได้มากที่สุด โอเค คลิป นี้ก็มีเท่านี้ ฮะ เดี๋ยวคลิปถัดไปจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ขอให้ติดตามรับชมกันด้วยแล้วกัน ก็มีปัญหาอะไรปรึกษาสงสัยอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถทิ้ง คอมเมนต์ไว้ได้ฮะถ้าถูกใจคิดว่าข้อมูลนี้ใช้ได้ มีประโยชน์ก็กดไลค์ให้เป็นกำลังใจกับผู้จะทำด้วยครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ